จะให้ผมแบบมานั่งพิมพ์บอกว่าเฮ้ยนี่คุณควรจะมาตรงนี้นะคุณมันคือมันมันไม่ได้มันเสียเวลาที่มันผมก็ต้องเดินเองผมต้องผมต้องหาวิธีของผมเออหาวิธีว่าแต่ผมไม่ได้เสียเวลาบอกมันไม่ใช่นไงบอกไม่ได้มันคือมันคือรู้ตัวเองเขาไม่รู้ตัวเองมันก็ลำบากเงี้ยอารมณ์แบบนั่นแหละที่ผมบอกคนหนึ่งก่อนก่นแลเป็นก่อน่นเรียนที่เรียนที่ต้องนั้นมันก็เลยขึ้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาได้ลำบาก

ไม่เดินเกมแล้วเหนียวไม่ลงนะ thẳng vũ đường á gọi thẳng vũ đường ôi cái tì tôi này, hiện kiểu đó được bắp đi đấy hiện đi vịt tua ôi giật mình bây giờ mình mình sao lên mình mình không thấy mình không mình กูเปิดหมดเอาจริงเพื่อนนี่หัวมึงนะเรียนครับ không có nghĩ là đâu, đang chị em nghĩ này เว้ยเน็ตไหลโอ้โดนอังกติเดียวทำไมโดนคนเดียวเนี่ยอยู่สามคนนะเพื่อนโอ้โหซื้อเลยทุ่มจริงเห็นไหมเห็นไหมซื้อเลยทุ่มแข็งไม่ได้หรอกยังโบ้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเจ้าไม่ได้ มันไม่จบจริงสงครามนี้ไม่จบใช่ไหมคุณ tan huy đánh Ít nhiệt lên cháy đài đấy này has destroyed a tower. Storm lên lang rồi lửa บักผมอยู่วะร่องบักมันกี่บักวะสู้มนยาวเกิน ซิลลงกูคนเดียวอยู่แล้วเพื่อนเลยเอทำไมมันลงผมคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยมันคนอยู่สองคนไม่ใช่ไม่โดนเฮ้ยเพื่อนเจ้ามันเออทีเดียวทีเดียวทีเดียว เอออยากแบงแล้วเกมผมอยากแบงเล่นจะขอเล่น ไม่ได้โถมไม่ได้โถมเขียนเขียนเขียน ครียดเลยแก้เครียดให้เอวหักเลยมันจูเลียนตีป้อมไม่ค่อยได้เอาเป็นโซ่ตีป้อมเลยเอนเรียนตีป้อมยากเป็นโซ่มันไหนไหล mạnh hơn solo Và chuyện cái thảm đồ Mình xô mình mạnh hơn, lạy làm lạy mình chỉnh nhau mà vậy เหรียนที่ผมชอบเป็นโซ่คือตีทะลุขี้ทะลุหลังไปนะ เจ็บนะเจ็บนะขี้ะดูหลังไปหัวหลังเจ็บจัดเจ็บจริง